ถึงถึงถึงถึงนี่โอ้โหวีสุดยอดเลยครับ นี่ครับเนะเวลาเราพกไปแล้วก็พกไปแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ แล้วทำการเปิดครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราได้ขาไม้ของซาลาโมนิกมาครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ขาไม้เขาจะสวยแค่ไหนนะครับ นี่ ขนส่งมาจากสมุทรสาครนะครับผม เปิดกันเลย นี่ โอ้โหกล่องครับ โอ้โหราคานะครับอยู่ที่ 1,650 บาทนะครับอืมมาครับสำหรับท่านใดที่แบบว่ากำลังหาขาไม้นะครับ ที่จะทำการไปภาคสนามนะครับ เป็นพิธีกรภาคสนามผมแนะนำเลยขาไม้นี้เลย ของสลามนิกบิลิง500 โปรนะครับผม นี่ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับราคาไม่แพง 1,650 พร้อมส่งว้าวมีโปรมาด้วยโอ้โหนี่ครับและนี่ก็คือคู่มือนะครับผมนะฮะสวยตั้งจงตั้งงงตรงแรงงตรงเล่งโอ้โหนะครับมาเข้าใจคู่มือนะครับผม นี่โอ้โหขาใหม่สวยมากเลยนะครับผมนะฮะแหมเปิดมานี่มีการใส่นะครับไม้ของสลามโมนิกนะครับเพิ่ม power ตรงนี้ได้ด้วย มีการชาร์จนี่ก็แพรนะครับแพรให้เจอกับไม้นะครับทำการที่สามารถชาร์จกับไม้ของสลามโมนิกได้อีกทีหนึ่งวางนี่นะครับผมหนึ่งอันนะครับแล้วก็นี่จะเป็นสายรัดนะฮะน่าจะเป็นสายรัดของ ตัวนี้ปะยังไง อะไรเอาแล้วครับ เดี๋ยวก็ค่อยไปดูกันแล้วกันนะครับผมนะฮะอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้ แล้วก็มีน่าจะเป็นสายชาร์จ โอ้ สายชาร์จ ใช้สีวัสีทองเลยครับผมวิงครับนะก็จะมียี่ห้อสลามอนิกครับผม นะฮะอ่าท่านผู้ชมครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีนะขาไม้ที่จะทำการภาคสนาม ะครับใครจะเป็นพิธีกรทัศสนามนี่ต้องใช้ตัวนี้เลย แล้วก็เสียบเข้านี่นะครับ แล้วทำการชาร์จและเขาบอกว่าเราใส่ไม้์ลงไปสลามอนิกลงไปแล้วก็ทำการชาร์จไปในตัวด้วยเปิดตัวนี้นะครับดีมากเลยครับกับสลามอนิกสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้ววันนี้เราเอาสลามอนิกมาอีกแล้วอ่ามันคืออะไรสลามอนิกครับท่านผู้ชมครับเรามาดูกัน ก็คืออะไรปึ๊บเออเรียบร้อยอ่าว้าว นะฮะ นี่ก็คือใบสั่งซื้อนะฮะออเดอร์นะฮะ เป็นสลามนิกนะครับผมอ่าปั๊บเราจะทำการแกะนะฮะ และนี่ก็คือไม้สลามนิกนะครับบีลิง500โปท่านผู้ชมเห็นไหมครับ นี่ตึงตึงตึงตึงตึงเราอยากได้มัน เพราะว่ามีการชาร์จในกล่องนะครับไม่ต้องพูดถึงแล้วครับ ผมทำงานในจุดนี้ต้องมีนะครับ แน่นหนา ดึงออกมาทำไมมึงต้องแน่นขนาดนี้วะ มันเป็นแพ็กเกจที่แบบ ุดยอดท่านผู้ชมครับอืมสลาโมนิกครับผม นะฮะและนี่คือไมลอย นะสลาโมนิก เป็นกล่องแพ็คมาอย่างดีเลยนะครับท่านผู้ชมครับนะ ล่าสุดนะ ผมก็ทำการป๊าบสติกเกอร์ แล้วก็ใบประกันนะครับผม นะใช้หน้ามาอีกแล้วจากสันเจิ้นนะครับ แล้วก็มีสติกเกอร์นะครับผมตามด้วยเมนูต่างๆนะฮะเป็นภาษาจีน เมนูภาษาจีนภาษาอังกฤษนะฮะควบคู่กันไปนะครับผมและนี่ก็คืออะไรนะไม่รู้ แต่ที่รู้รู้พระเอกของเรามาแล้วครับก่อนที่จะเอาพระเอกเราดูข้างในก่อนครับมีอะไรครับอ่าในนี้ก็น่าจะเป็นสาย Data Link นะหรือสายต่างๆ นี่ r i o r ียนะครับผมนะฮะและนี่ก็คือสายต่อนะม่จะเป็นโทรศัพท์นะครับหรือจะเป็นต่อกับกล้องนะครับแล้วก็แมวตาย แมวตายมา 2 อัน นี่คือแมวตายมา 2 อันนะครับผม1แมวตายนะครับวางไว้ตรงนี้ นะแล้วก็มีไรวอเลียนะไรวอเลียหนึ่งอัน แล้วก็ไรวอเลียสองอันนะสายไทซี สีทอง โอ้โหวี่นะฮะสีทองครับ ของสลาโมนิกนี่ก็จะทำเป็นสีทองนะฮะเหมือนกับไม้นะครับไม้ขาไม้ของไม้นะสลาโมนิกเลยนะครับ เหมือนกันเลยนะฮะไทซีสองอัน นะครับ แล้วก็ต่อกับทางโทรศัพท์และกล้องนะครับ ผมก็จะมาใช้กับ GoPro 8 นะครับนะผมมาใช้ GoPro 8นี่เรามาดูพระเอกกันครับผม นะฮะเรามาดูพระเอกกัน พระเอกของเราวันนี้ อืมก็คือไมซสลัมนิกเปิดเลยครับถึงถึงถึงถึงนี่ โอ้โห ยสุดยอดเลยครับนี่ครับนะเวลาเราพกไปแล้วก็พกไปแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วทำการเปิดครับปั๊บสุดจริงอะไรจริง แม่กิ่งทองนะครับอันนี้ก็เป็นปักเป็นปุ่มแพรนะฮะเปิดนะครับนี่เราก็ออกมาดูครับนี่ครับสลามอนินะครับผมนะหลายท่านคงดูรีวิว หลายช่องมาแล้วนะวิธีการใช้ ครับเปิดแล้วมีไฟขึ้นเลยครับท่านผู้ชมครับ อ๋อแล้วมีไฟขึ้นเลยครับ สวยงามมากครับผมนะมีนะส่งสองรับหนึ่งนี่คือตัวรับนะนี่รับนะครับ ตัวรับก็จะมี 2 แจกนี้นะส่งนะก็จะมี2นะโอ้โห เป็นไงครับท่านผู้ชมครับ และเราทำการปิดครับ นี่คือการชาร์จในตัว สวยงาม นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยท่านผู้ชมครับนะจากช่องจกมกทีวีกับผม ดีเจบอมจกมกนะครับสลัมโมนิกมาแบบครบเซตแล้วนะครับผมกับควบคู่นะกับไม้นะขาไม้สลัมโมนิกนะที่ผมเพิ่งได้ทำการรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้ว นี่ครับมันต้องไปด้วยกันครับ ฮัลโหลครับ อ่ามันต้องไปด้วยกันครับ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe รักการชอบการกดติดตามครับดีครับผม